พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ชุดทดสอบมอเตอร์ และระบบส่งกำลัง ช่วยบำรุงรักษาประสิทธิภาพเครื่องจักร กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนมาก จะใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแกนหลักสำคัญในการเดินเครื่องจักรครับ การพยายามรักษาเครื่องจักรให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดอย่างกระทันหัน จึงเป็นงานสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการเป็นอย่างมากเลยละครับ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC สวทช พัฒนาชุดทดสอบมอเตอร์และระบบทรงกำลัง มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เพื่อวัดและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องพร้อมกันได้หลายจุด เช่น ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการกำเนิดความร้อนของมอเตอร์ แรงบิดที่เกิดขึ้นในระบบต้นกำลัง การสั่นสะเทือนที่จุดรองรับการหมุนต่างๆ สามารถสร้างการทดลองกรณีที่เกิดสภาวะผิดปกติในการทำงาน ข้อมูลที่ได้จากชุดทดสอบนี้